ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ชาติ ที่เจ็ดจันทกุมาร ขันติคืออาพรประดับใจ ขันติตารมี พระองค์พระราชทานพวกข้าพระองค์ให้เป็นทาสกันดะหานละปุโรหิตยังจะดีเสียกว่า ข้าพวกข้าพระองค์เพราะถึงแม้ว่า จะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่ พวกข้าพระองค์ ก็ยังพอจะเลี้ยงช้าง เลี้ยงมา้า ขนขี้ช้างขี้ม้าให้เขาได้ หรือหากจะถูกเนรเทศออกจากแว่นแปนพวกข้าพระองค์ ก็ยังเที่ยวขออาหาร เลี้ยงชีวิตได้ยานวชิระ พระราชจิตจาพร เทิดยานวชิโรกำเนิดจันทกุมาร ในอดีตการสมัยนั้น กรุงพาราณสีมีชื่อว่าปุพวดี พระราชาผู้ปกครองแผ่นดินพระนามว่า พระเจ้าวสวัตตีพระองค์มีพระโอรสพระนามว่าเอกราช เมื่อพระเจ้าวสวัตดี ทรงชราภาพแล้ว ได้สระราชบัลลังก์ทรงอภิเษกพระราชโอรสขึ้นครองราชสมบัติพระเจ้าเอกราชทรงตั้งพระราชโอรส พระนามว่า พระจันทกุมารดำรงตำแหน่งอุปราช ส่วนพรามชื่อว่า กันดหาระ ผู้เป็นอาจารย์ ทรงตั้งให้เป็นปุโรหิต ครั้นอยู่ต่อมา พระราชาทรงเห็นว่ากันดหาระเป็นบัณฑิต มีความรอบรู้ จึงให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาตัดสินอัตกดี กันดหาระพามอาศัยตำแหน่งหน้าที่ รับสินบน ใครให้สินบนก็ตัดสินลำเอียงเข้าหาผู้นั้น อยู่มาวันหนึ่ง ชายผู้แพ้คดีคนหนึ่ง ไม่ยอมรับในคำตัดสินจึงยืนด่าอยู่ในศาลที่วินิจฉัยอัธคดีครั้นออกมาภายนอก เห็นพระจันทกุมาร จึงเข้าไปเฝ้า กราบลงแทบพระบาทร้องห่มร้องไห้ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม กันดาหาละรับสินบนแล้วตัดสินให้แพ้คดีความ พระจันทกุมารทรงพาชายคนนั้น ไปที่วินิจฉัยอัตถคดี ขอให้มีการตัดสินคดีความใหม่พระองค์ทรงตรวจสอบหลักฐานแล้ว ตัดสินให้เขาชนะคดีประชาชนที่มาฟังคำตัดสินต่างพากันสรรเสริญด้วยเสียงอันดัง พระราชาตรัสถามถึงเสียงโห่ร้องนั้น มีผู้กราบทูลให้ทรงทราบว่า พระราชกุมารทรงตัดสินคดีด้วยความเที่ยงธรรมประชาชนจึงส่งเสียงสาธุการราชาทรงปราบปลื้มพระอรุไทยเมื่อพระจันทกุมารเสด็จมาเฝ้า จึงถามถึงเรื่องการตัดสินคดีความทรงทราบว่า พระโอรสมีความยุติธรรม จึงมอบตำแหน่งการตัดสินคดี ให้เป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียว